เสียงกรีดร้องที่ทุกคนนั้นทรมานมันแสนสุดจะเลือดเย็นแต่หากได้เป็นคงพยายามหาทางออกจากนรกที่ทุกทนอยู่กับวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างเน่าเป็นเวลาแสนนาน มิตรมิตรภาพคือสิ่งที่เราต้องมีแค่นั้น มันยังไม่พออย่าลืมสามัคคีและสู้ต่อไป ถ้าใจเรายังกล้าพอเพราะถ้าเราไม่สู้ ยังไงความตายก็ไม่รอ รับใช้ลูก14 ภาคนี้มีแต่เลือดกเกอร์